สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้เราก็จะมาเรียนกัน 2 เรื่องหลักๆนะครับ เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 โดยเรื่องแรกที่จะเรียนกันก็คือ ในเรื่องของการเรียกใช้งานโปรแกรม และการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของตัวโปรแกรมออีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างสไลด์ใหม่ การบันทึกการเปิดปิดไฟล์งานนำเสนอ ที่สร้างจากตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียงเนื้อหาในแต่ละเรื่องกันได้เลยนะครับ